นักศึกษาที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาหน้าตัิสินสำหรับเด็กประถมวัย ในรายวิชานี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของหน้าตัิสินสำหรับเด็กประถมวัย การจัดประสบการณ์หน้าตัิสินสำหรับเด็ก พัฒนาการด้านดนตรีของเด็ก บทบาทของดนตรีที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก การเลือกเพลง การประดิษฐ์ท่ารำ และเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ให้กับเด็ก วิธีการสอนนะคะและช่วงท้ายเราจะมาฝึกรำนาฏศิลป์กันค่ะ นาฏศิลป์สำหรับเด็กประถมวัย นาฏศิลป์สำหรับเด็กประถมวัย ความสำคัญของนาฏศิลป์ที่มีต่อเด็ก กิจกรรมนาฏศิลป์ช่วยส่งเสริมพัฒนาเด็กได้ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ ด้านสังคมและสติปัญญา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้นาฏศิลป์สำหรับเด็กนาฏศิลป์สำหรับเด็กเล็กควรอนุโลมไปตามวัย ไม่เข้มงวดมากนัก การจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ต้องให้เด็กฝึกหัดใช้อวัยวะ ทุกส่วนของร่างกาย จัดประสบการณ์การเรียนรู้หน้าตัดสินสำหรับเด็กเล็ก ผู้สอนต้องใจเย็น พูดจาไพเราะอ่อนหวาน หาวิธีสอนแปลกๆ เพื่อไม่ให้เด็กมีความเบื่อคำศัพท์ที่ใช้กับเด็ก ควรเป็นคำศัพท์ที่เข้าใจง่าย มีภาพประกอบคำอธิบาย เพื่อให้เด็กเข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจน และมีคำเปรียบเทียบ เพื่อให้รำง่าย ผู้สอนต้องมีใจรักเด็ก พอใจที่จะคลุกคลีอยู่กับเด็กอย่างไม่เบื่อหน่าย มีอารมณ์เย็น เอาใจใส่เด็กอย่างทั่วถึง มีอารมณ์แจ่มใส ขณะที่ผู้สอนรู้จักดัดแปลงท่ารำให้ง่ายเหมาะสมสำหรับเด็ก การจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน้าตัดสินสำหรับเด็ก มุ่งให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผู้สอนต้องสอดแทรกความรู้ ต้องให้เด็กได้รู้ความหมายของเนื้อเพลง โดยการนำเนื้อเพลงมาให้เด็กดูตาม และอธิบายความหมายเนื้อเพลงให้ฟัง เลือกใส่ท่ารำให้มีความหมาย และมีประโยชน์แก่เด็กให้มากที่สุด ฒนาการด้านดนตรี นาฏศิลป์ของเด็ก ประถมวัย ลักษณะพัฒนาการ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ เจริญกว่ากล้ามเนื้อเล็ก ความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ช่วงความสนใจสั้น เด็กวัยนี้จะมีจินตนาการสูง มีพัฒนาการทางภาษาเรียนรู้คำศัพท์ และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้มากขึ้น การด้านดนตรีนาฏศิลป์ของเด็กประถมวัย ลักษณะกิจกรรม เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง จะใช้ท่าทางง่าย ๆ เช่น แกว่งมือ โบกมือ กำมือ แบมือ เพื่อช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อเด็ก การเล่นดนตรี ควรเป็นพวกเครื่องเคาะจังหวะ การปฏิบัติท่ารำตั้งวง จีบ วาดแขนยังทำได้ไม่ดีนัก ครูยังต้องมีบทบาทในการนำการร้องเพลงและให้เด็กร้องเพลงตามครู การเลือกเพลง ควรเลือกเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เด็ก และกิจกรรมในแต่ละอย่างไม่ควรเกิน 15 นาที การเล่นดนตรี ควรเป็นพวกเครื่องเคาะจังหวะการปฏิบัติท่ารำตั้งวงจีบ วาดแขนยังทำได้ไม่ดีนัก ครูยังต้องมีบทบาทในการนำการร้องเพลงและให้เด็กร้องเพลงตามครู การเลือกเพลง ควรเลือกเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เด็ก และกิจกรรมในแต่ละอย่างไม่ควรเกิน 15 นาที พัฒนาการด้านดนตรีนาฏศิลป์ของเด็กประถมวัย ลักษณะกิจกรรม ให้มีการแสดงบทบาทสมมุติประกอบเพลง มีการร้องเพลงขคอจังหวะและแสดงท่าทางประกอบบทเพลงอย่างง่ายๆปรบมือเป็นจังหวะ และเล่นเครื่องเคาะจังหวะ เช่น ก้าวเท้าย่ำเท้า ยกเท้าตามจังหวะ เล่นเครื่องดนตรีที่มีเสียงแน่นอนได้ เช่น ตีระนาดตีกรอง อังกลุง และฝึกปฏิบัติภาษาท่านาตศิลป์ ลักษณะกิจกรรมอย่างง่าย ๆได้ พัฒนาการด้านดนตรีนาฏศิลป์ของเด็กประถมวัย ลักษณะกิจกรรม ฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์เบื้องต้นง่ายๆ เช่น ตั้งวง จีบ ได้ สามารถทำกิจกรรมได้นานถึง 30 นาที แต่ก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของเด็ก เช่น 3 ขวบ4ขวบ5 ขวบ หรือว่า 6 ขวบ กระตุ้น